สวัสดีค่ะ อยู่กับบุญในช่องบุญนิสต้านะคะ ช่องที่มีสาระดีๆและเทคนิคการชงกาแฟมาเล่าให้ฟังค่ะ มีเพื่อนๆมาถามเรื่องการชงแก้ฝาด หลายๆคนเนี่ยก็คงจะเคยประสบปัญหานี้กันใช่ไหมคะ เราก็เคยค่ะ บางทีเนี่ยก็นอยไปเลยว่าทำไมชงแล้วมันเป็นอย่างนี้นะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะ เราจะไม่พูดถึงเทคนิคการเทน้ำนะคะ เพราะว่าเคยพูดเรื่องเทน้ำไปแล้ว ใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปย้อนดูได้นะคะ อย่างแรกเราเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า รสฝาดเนี่ยมันเป็นยังไง รสฝาดก็คือความรู้สึกแห้งๆ ไม่ลื่นคอ รู้สึกอยากจะดื่มน้ำตาม สารที่ทำให้เกิดรสชาติฝาดตามธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่ที่พบก็คือแทนนินนะคะ ในใบชาเนี่ยก็จะมีแทนนินเหมือนกัน เวลาที่เราดื่มชาเนี่ยก็มักจะเจอรสฝาดด้วย หรืออย่างพวกผลไม้ดิบอย่างกล้วยดิบมะขามป้อม หรือเปลือกผลไม้อย่างเช่นเปลือกองุ่นก็จะมีรสฝาดเหมือนกันค่ะ ความฝาดในการชงกาแฟเนี่ยสามารถเกิดได้จาก3สาเหตุหลักๆนะคะ คะ2สาเหตุแรกเนี่ยเกิดจากตัวเราเองค่ะ สาเหตุแรกก็คือ การที่เราสกัดกาแฟเยอะเกินไป หรือ over extraction สาเหตุที่ 2 ก็คือ เครื่องบดเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดค่ะ อาจจะมีเมล็ดที่บดก่อนหน้านี้เนี่ยตกค้างอยู่ ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหมั่นทำความสะอาด แล้วก็ดูแลเครื่องบดของเราด้วยนะคะ ส่วนสาเหตุที่ 3 ก็คือเมล็ดกาแฟ โดยเมล็ดกาแฟเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น 2 ส่วนค่ะ ส่วนแรกก็คือเมล็ดกาแฟเนี่ยคั่วมาใหม่เกินไป ยังดีแก๊สไม่หมด จะสังเกตได้ง่ายๆก็คือ บางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกซ่าๆที่ลิ้นคล้ายๆกับการกินโซดาค่ะ เราก็ควรจะต้องรอหลังจากคั่ว7-14 วันก่อนนะคะ แล้วค่อยเอามาชงดื่ม อีกส่วนหนึ่งก็คือ กาแฟเนี่ยคั่วมาไม่ดีค่ะ ซึ่งอันนี้เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้แล้ว นอกจากทำใจ ไม่ไหวอย่าฝืนค่ะ อย่าฝืนพยายาม เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมะม่วงแรด ให้หอมหวานฉ่ำๆ แบบมะม่วงน้ำดอกไม้หรืออกร่องได้ หาเมล็ดดีๆ มาชงกินให้มีความสุขก็จะดีกว่าค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปโทษว่าเมล็ดมันไม่ดี เราก็เลยชงไม่ได้ เราอะควรจะแก้ที่ตัวเราเองดูก่อนนะคะ ลองปรับการชง อย่าสกัดกาแฟโอเวอร์ อธิบายการสกัดกาแฟแบบง่ายๆกันก่อนนะคะ รสชาติแล้วก็กลิ่นของกาแฟเนี่ยมันเป็นสารที่ละลายน้ำได้ค่ะ และน้ำเนี่ยจะสามารถละลายสารเหล่านี้ได้ในปริมาณหนึ่ง แล้วมันก็จะอิ่มตัวละลายต่ออีกไม่ได้แล้ว ตัวอย่างเช่น เหมือนเราละลายเกลือในน้ำค่ะ ถ้าเราเติมเกลือลงไปเรื่อยๆ เนี่ย จนถึงจุดจุดหนึ่งเกลือก็จะไม่ละลายแล้ว เพราะว่าน้ำมันอิ่มตัวแล้ว เวลาที่เราเทน้ำร้อนลงในกาแฟ หรือว่าการสกัดกาแฟเนี่ย ก็เหมือนกับการละลายเกลือนี่แหละค่ะ เราต้องการให้รสชาติดีๆ ของกาแฟเนี่ยละลายออกมาในน้ำแต่พวกรสชาติต่างๆ เนี่ย เขาไม่ได้ละลายออกมาพร้อมๆกันนะคะ ตามหลักการในอุดมคติแล้วเนี่ยรสเปรี้ยวจะออกมาก่อน ตามด้วยรสหวานรสขมและรสฝาดจะออกมาช้าที่สุดค่ะ แล้วรสชาติพวกนี้เนี่ยนะคะ กาแฟแต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีปริมาณที่ไม่เท่ากัน ตามสายพันธุ์ แล้วก็ตามการคั่ว เดี๋ยวเราจะจำลองความสามารถของน้ำในการสกัดรสชาติกาแฟให้เห็นภาพแบบง่าย ๆนะคะ สมมุติว่าลูกกลมๆพวกนี้เนี่ยคือรสชาติต่างๆ ในกาแฟค่ะ สีเขียวคือรสเปรี้ยว สีส้มกับสีเหลืองคือรสหวาน สีดำคือรสขม และสีน้ำตาลก็คือรสฝาดค่ะ ยกตัวอย่างว่าเรามีกาแฟทั้งหมด 3 ตัวนะคะ ที่มีปริมาณรสชาติเป็นแบบนี้ค่ะ กาแฟตัวที่ 1 มีรสเปรี้ยว 20 มีรสหวาน 8 ขม 2 ฝาด2กาแฟตัวที่ 2 มีเปรี้ยว 12 หวาน 12 ขม 4 ฝาด 4 และกาแฟตัวสุดท้าย มีรสหวาน 20 มีรสขม 6 แล้วก็รสฝาด 6 ค่ะ ในตัวอย่างมีรสชาติให้สกัดได้ 32 ช่องหรือ 32 หน่วย สมมุติว่าเราใช้น้ำปริมาณ 32 หน่วยหรือว่า 32 ช่อง ในการสกัดกาแฟตัวที่ 1 ก็จะสามารถสกัดกาแฟได้รสชาติออกมาทั้งหมดตามนี้เลยนะคะสำหรับตัวที่ 2 แล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็เหมือนกันก็จะได้ออกมารสชาติตามนี้เลย แต่ถ้าเราไม่ต้องการรสขมฝาดเราก็จะต้องลดปริมาณน้ำลงค่ะ อย่างเช่น ถ้าลดน้ำลงเหลือ 28 ช่องนะคะ อย่างตัวที่ 1 เนี่ย ลดขมฝาดก็จะไม่มีจะเหลือแต่เปรี้ยวแล้วก็หวาน เพราะว่าเปรี้ยวกับหวานเนี่ยเขาจะถูกสกัดออกมาก่อนค่ะ และน้ำไม่สามารถละลายลดขมฝาดออกมาได้อีก แต่ถ้าเป็นตัวที่2แล้วก็ตัวที่3เนี่ยถ้าเราลดน้ำเหลือแค่ 28เนี่ยมันก็จะยังมีความขมฝาดออกมาอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องลดน้ำมากกว่านั้นค่ะ เป็นเหลือ 24 แล้วก็ 20 แบบนี้ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยมักจะเรียกการสกัดแบบนี้ว่าการสกัดเอาแต่หัว ตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะงงกัน แต่ถ้าเราเจอกาแฟที่รสชาติไม่ดี มีความขมฝาดมาก อย่างเช่น ตัวนี้นะคะ เปรี้ยว4หวาน4ขม12ฝาด12 ถ้าเราใช้น้ำเท่าเดิม หรือปริมาณกาแฟเท่าเดิมเนี่ย เราก็จะได้รสชาติที่ไม่ดี หรือถ้าเราลดปริมาณน้ำเพื่อที่จะสกัดเอาแต่รสชาติที่ดีเนี่ย จะกลายเป็นว่าได้เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้อยจนเกินไป ถ้าจะเติมน้ำเพิ่มก็จะทำให้จืดแล้วก็ไม่อร่อย ซึ่งที่จริงเนี่ย เราอยากจะได้รสชาติเปรี้ยวและหวานให้ได้ในปริมาณที่มากขึ้น เราจึงต้องเพิ่มปริมาณกาแฟค่ะ สมมุติว่าเราเพิ่มเป็น3เท่านะเพิ่มแบบนี้ เราก็จะได้เป็นเปรี้ยว 12 หวาน 12ขม36 ฝาด 36 ซึ่งตามทฤษฎีเนี่ย รสชาติเปรี้ยวและหวานจะออกมาเร็วกว่าขมและฝาด แล้วทีนี้เนี่ย เราก็ใช้น้ำสกัดแบบเค้นเอาแต่หัวค่ะ ก็คือเราจะลองใช้น้ำแค่ 24 ช่อง แล้วเอาแต่ตรงหัวออกมา แต่เพราะว่าเราใช้น้ำน้อยนะคะ มันก็เลยจะเข้มข้นมาก เราก็เลยจะเติมน้ำเพิ่มลงไป เพื่อให้เจือจางกำลังดีค่ะ สีฟ้าเนี่ยคือน้ำเปล่าที่เราเติมลงไปหลังจากสกัดกาแฟแล้วนะคะ ไม่ได้เทเพื่อที่จะสกัดกาแฟเพิ่มค่ะ เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่เป็นพวกน้ำเชื่อมเฮลฟูบอยนะคะ ที่เข้มข้นเนี่ยเราก็จะเติมน้ำเติมน้ำแข็งให้กินอร่อยขึ้น แต่ถ้าเป็นกาแฟเนี่ยก็ลองนึกภาพเอสเพรสโซช็อตที่ใช้อัตราส่วนปริมาณกาแฟต่อน้ำ1ต่อ2 ใช้ผงกาแฟ 18-20 กรัมก็จะได้ปริมาณน้ำประมาณ 35-40 กรัมเท่านั้น ซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันเข้มข้นเกินไป แล้วก็ไม่ชอบรสชาติแบบนี้ ก็จะเติมน้ำเพื่อเจือจางและทำให้ได้รสชาติที่นุ่มนวลเกิดเป็นเมนูอเมริกาโน่ค่ะ วิธีการเจือจางหรือเติมน้ำนี้เนี่ยเรียกว่าการบายพาสค่ะ การสกัดเอาแต่ช่วงเปรี้ยวและหวานนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหรือว่าเลโช ก็คือเพิ่มปริมาณกาแฟ หรือลดปริมาณน้ำที่สกัดลง อย่างเช่น ถ้าเดิมเราใช้เลโช1ต่อ15 แล้วเปลี่ยนเป็น1ต่อ10 แล้วก็ค่อยบายพาสน้ำเปล่าเพื่อให้ได้ปริมาณเครื่องดื่มตามต้องการ ในคลิปนี้เนี่ยเราแค่ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายนะคะ ไม่ได้หมายความว่าปกติเนี่ยถ้าเราชง 15 กรัม ก็ให้เพิ่มเป็น3เท่า เป็นชงทีละ45กรัมไปเลย เราก็บอกไม่ได้หรอกค่ะว่ามันควรเพิ่มเท่าไหร่ เพราะว่าแต่ละเมล็ดแต่ละลงคั่วเขาก็มาไม่เหมือนกันค่ะ เพื่อนๆต้องลองปรับดูนะคะ ปัจจัยอื่นๆที่สำคัญก็คือ อุณหภูมิน้ำถ้าอุณหภูมิของน้ำเนี่ย สูงเกินไป ความฝาดก็จะมีโอกาสออกมาได้เร็วเช่นกันค่ะ ขึ้นอยู่กับเมล็ดกาแฟนั้นๆด้วยนะคะ เบอร์บดก็มีผลเหมือนกันค่ะ ถ้าบดละเอียดแล้วมีติดฝาดก็ต้องลองบดให้หยาบขึ้น ก็จะช่วยได้ค่ะ แต่ถ้าแก้แล้วมันก็ยังฝาดอยู่ แล้วก็มั่นใจว่าเราอะชงโอเคแล้วล่ะ สงสัยมันจะต้องเป็นที่เม็ดแน่ ๆเลย จะเช็คยังไง ก็ ลองเอาเม็ดนั้นนะคะมาคัพปิ้งดูค่ะ หรือว่าจะชงแบบเฟรนช์เพสดูก็ได้ ถ้ามันมีฝาดออกมาด้วยก็นั่นแหละค่ะ เป็นที่มเมล็ดกาแฟแล้วล่ะ แก้อะไรไม่ได้แล้ว ไม่ไหวอย่าฝืนเนาะยังไงก็ลองเอาไปปรับชงกันดูนะคะ คิดว่าต้องแก้เรื่องฝาดได้แน่ๆ ถ้าเพื่อนๆ มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะ และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ กด subscribe ไปด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่กับคลิปดีๆ มีสาระเช่นเคยค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะ บ๊ายบาย